ทริปนี้ที่กาญจนบุรีไปกันเลย สวัสดีครับ ถึงแล้วนะครับ ที่วัดถ้ำเสือจุดเช็คอินที่แรกของทริปนี้ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในวัดเลยว่าจะเป็นยังไง ดูกันเลย ภายในวัดจะประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลายแบบมีทั้งไทยและจีนและมีหลวงพ่อชินประธานพรพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ โดยวัดตั้งอยู่บนภูเขา และเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถขึ้นมาชมวิวเมืองได้เช่นกันไหว้พระกันเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวไปเช็คอินที่โรงแรมกันเลย ไปเจอกันที่โรงแรม ถึงแล้วนะครับรอบนี้มาพักที่ยูอินจันทรี กาญจนบุรีเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินแล้วดูโรงแรมกันเลยว่าเป็นยังไงไป ภายในตัวโรงแรมจะมีพื้นที่ขนาดไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ แต่มีพื้นที่ส่วนกลางค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับขนาดพื้นที่ทั้งหมด และมีต้นอินจันซิกเนเจอร์ ของที่นี่ขึ้นต่างานอยู่กลางลานทางเข้าห้องพักเดี๋ยวไปเดินดูโรงแรมกันเลยว่าโรงแรมเป็นยังไง โดยส่วนอื่นของโรงแรมก็จะมีฟิตเนสสระว่ายน้ำแล้วก็พวกที่นั่งพักที่สามารถชมวิวแม่น้ำและบรรยากาศโดยรอบ อันนี้คือวิวท่าน้ำของโรงแรมนะครับ ข้างหลังเป็นแม่น้ำแควแล้วก็ฝั่งนู้น เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับ ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตก เดี๋ยวไปดูวิวกันเลยว่าจะสวยขนาดไหนโรงแรมมี2ชั้นนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูเลยว่าในห้องจะเป็นยังไง ห้องที่ผมจองมาครั้งนี้จะเป็นห้องแบบหนึ่งเตียงใหญ่ แต่ละห้องก็จะมีระเบียงส่วนตัวตรงนี้นะครับ โดยรวมแล้วผมว่าโรงแรมค่อนข้างดีเลยติดที่ขนาดห้องเล็กไปนิดหนึ่ง มารอบนี้ตรงกับงานประจำปีของกาญจนบุรีพอดี เดี๋ยวเราไปดูเลยว่างานจะเป็นยังไง ไปเลย ถึงแล้วจ้างงานประจำปีและกาชาติกาญจนบุรีไปสนุกกันเลยไปดูเลยว่ามีอะไรบ้าง ไป เดินงานกาชาติก็ไม่มีอะไรมากนอกจากกิน กิน กินกินไปเรื่อย ร้านหนึ่งต่ออีกร้านหนึ่งแล้วก็มาจบของหวานที่ขนมเบื้องและอีกหนึ่งสิ่งสำหรับการชาติขาดง่ายเลยก็คือ การตักไข่เสี่ยงโชคและปิดท้ายค่ำคืนด้วยการเล่นกิจกรรมภายในงาน ให้สนุกสุดเบียงกันไปเลย ถึงแล้วจ้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว จากตัวโรงแรมสามารถเดินไปที่ตัวสะพานข้ามแม่น้ำแควได้นะครับ ไม่ไกลเท่าไหร่เดินชิวๆแป๊บๆก็ถึงแล้ว เดินเล่นชมวิวบนสะพานสายประวัติศาสตร์กับบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำแควและ7จ็ดโมงครึ่งก็กลับมาตักบาตรบริเวณท่าน้ำของโรงแรม อาหารเช้าที่นี่สำหรับผมแล้วถือว่าค่อนข้างพอใจนะครับ ถึงแม้อาหารจะมีให้เลือกไม่ค่อยเยอะ แต่กินไปชมวิวแม่น้ำไปสูดอากาศสดชื่น แค่นี้ก็อิ่มแล้ว โดยอาหารเช้าก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่ มีอาหารไทย อาหารตะวันตก ขนมอบ แล้วก็พวกโยเกิร์ต ซีเรียลต่างๆ เหมือนกับโรงแรมทั่วๆไปนะครับโอเค กินอิ่มแล้ว ก็ไปลุยกันต่อเลย ตอนนี้อยู่ที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมกัน เข้ามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมพัน ด้านล้วนแกะสลักจากไม้โดยวัดจีนแห่งนี้ทั้งตัวอาคารและตัวพระพุทธรูปต่างๆล้วนทำจากไม้และแกะสลักได้อย่างสวยงามไปกันต่อที่อีกหนึ่งวัด วัดที่ 2 วัดถ้ำพัวจะไปไหว้พระข้างในกันเลย โดยวัดนี้จะอยู่ใกล้ ๆ กับวัดเมื่อสักครู่นะครับ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในอุโบสถที่เป็นถ้ำทำให้ด้านในอากาศเลยค่อนข้างเย็น โดยทั้งด้านในและด้านนอกของตัวอุโบสถล้วนตกแต่งออกมาได้อย่างงดงาม มาปิดทริปเที่ยวกาญจนบุรีที่ร้านอาหารคีรีทาราน สำหรับการสั่งอาหารนั้นไม่ยากเท่าไหร่ เปิดเมนูมาเจอเมนู แนะนำอะไรก็สั่งตามนั้นไปก่อนเลย ตอนนี้อยู่บนแพของร้านอาหารนะครับ ถ้าใครมาตอนเย็นก็ลองมานั่งชมวิว ริมแม่น้ำตรงนี้ได้ แล้วก็ข้างหลังเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแคว แต่ว่าผมมากลางวันก็เลยขอขึ้นไปนั่งข้างบนเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะเลยไป ร้านอาหารนี้จะอยู่แถวๆที่พักนะครับ โดยสามารถเดินมาทานได้ ครั้งนี้ที่มาก็สั่งไปหลายอย่าง แต่ส่วนตัวแล้วชอบหออหมกของที่นี่ รสชาติอาหารโดยรวมถือว่าดีนะครับแต่อาจจะเผ็ดไปหน่อยบางอย่างสำหรับผม แต่โดยรวมแล้วก็แนะนำให้มาลองชิมดู มาชิมทั้งรสชาติอาหารและบรรยากาศของที่นี่ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนบายบาย กาญจนบุรี ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายบาย